วัสดีค่ะจันแมรี่นะคะ เมื่อกี้เรารู้จักกับพยัญชนะไปแล้ว ตอนนี้เรามารู้จักกับสระในภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ สระในภาษาอังกฤษนั้นมีทั้งสระแท้และก็สระผสมค่ะ เราจะมารู้จักกับสระแท้กันก่อน คือ A E I O และ U very good ค่ะเยี่ยมมากค่ะเพื่อให้จำง่ายขึ้น เราไปฟังเพลงนี้ดีกว่าค่ะ Are you ready? Let's go! หลังจากที่ได้ฟังเพลงแล้วนะคะ เราก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับสระแท้นะคะ มี A E I O U โอเคค่ะ very good ต่อไปเรามาดูที่เสียงในสระผสมค่ะ A E U U O I O อ ต่อไปเรามา ยกตัวอย่างกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้าง เสียงแรกค่ะ e meet meet m e e t meet ที่แปลว่า พบค่ะ next a เช่นคำว่า fade fade f a d e fade จางหายไปโอเค next อืเสียงยาวนิดนึงนะคะ เช่นคำว่า food food f o o d food อาหาร next เป็นเสียงที่อยู่ระหว่างสระอุกับสระอูนะคะ เช่นคำว่า boo boo b u l l boo วัวตัวผู้ที่เอาจะดุร้ายนิดนึงนะคะ next o เช่นคำว่า bone B O N E bone ที่แปลว่ากระดูก next I เช่นคำว่า f i n e F I N E f i n e สบาย ที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะ I'm fine thank you and you next oil เช่นคำว่า coin C O I N coin ที่แปลว่าเหรียญ and the last sound คำสุดท้ายนะคะ เสียงสุดท้าย ow เช่นคำว่า row r o u n d row ที่แปลว่าวงกลมค่ะ รู้จักกันไปแล้วนะคะ ทั้งสระแท้แล้วก็สระผสมต่อไปก็แค่นำไปใช้ โอเค